หลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวโปรแกรมไดไฟล์สตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้งานตัวโปรแกรมไดไฟล์สตรีมกันนะครับ โดยเริ่มต้นเราต้องทำการเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีของหน่วยงานของเราก่อนนะครับ ให้เราทำการป้อนบัญชีอีเมลของหน่วยงานของเรานะครับ จากนั้นนะครับให้คลิกปุ่ม next เข้าไปนะครับ แล้วก็ทำการป้อนรหัสผ่านนะครับ เสร็จแล้วก็ next นะครับ หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเข้าในส่วนของหน้าต้อนรับนะครับในส่วนของ Google Drive File Stream นะครับ ซึ่งก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานนะครับ ว่าเราสามารถที่จะดำเนินการยังไงได้บ้างนะครับ แล้วก็ทำการเน็กไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม Open Google Folder นะครับ สังเกตดูนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะสร้างไดร์ขึ้นมาให้เราหนึ่งไดร์นะครับ ซึ่งจะชื่อว่า Google Drive File Stream นะครับแล้วก็จะมี My Drive อยู่นะครับ ถ้าเราดูในส่วนของตัว My Computer นะครับ ก็จะมีได้ไฟล์ซิมโผล่ขึ้นมา ตัวโปรแกรมนะครับก็จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในไดร์ของเรา กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้โดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการเชื่อมโยงข้อมูลนิดนึงนะครับ ในตอนติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก สังเกตนะครับก็จะมีทั้งโฟลเดอร์ธรรมดาแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นรูปคนนะครับที่มีการซิงข้อมูลกันอยู่นะครับ เราสามารถที่จะเปิดเข้าไปดูภายในโฟลเดอร์ได้นะครับ ว่ามีโฟลเดอร์อะไรอยู่บ้าง หลังจากโปรแกรมซิงค์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานกันนะครับ สังเกตดูนะครับโฟลเดอร์งโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีตัวก้อนเมฆปรากฏอยู่นะครับ นั่นหมายความว่าตัวงานของเรานะครับ ตอนนี้กำลังทำงานแบบออนไลน์นะครับ ซึ่งในไดร์ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเชื่อมโยงกันอยู่ เราสามารถที่จะทดลองเปิดโปรแกรมนะครับ ตัว Microsoft Word ขึ้นมา เราสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับ ผ่าน ตัวโปรแกรมนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ทดลองบันทึกนะครับ แล้วก็ปิดโปรแกรมลงไป สังเกตดูนะครับก็จะมีการซิงค์ข้อมูลเกิดขึ้น ให้รอซิงค์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะขึ้นเป็นลูกก้อนเมฆเช่นเดิม ลองเปิดในตัวได้ดูนะครับ ซึ่งเปิดตัวเอกสาร Microsoft Word เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ แต่เราสามารถที่จะดูได้ก็จะมีข้อมูล ที่ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เราต้องการทำงานแบบออฟไลน์บ้างนะครับสำหรับตัวได้ไฟล์สตรีมนะครับ เราสามารถที่จะเลือกโฟลเดอร์นะครับ ที่จะทำงานแบบออฟไลน์ได้ วิธีการใช้งานนะครับ ก็ให้เราคลิกเมาส์ ปุ่มขวาที่โฟลเดอร์ที่เราทำต้องการทำงานแบบออฟไลน์นะครับ จากนั้นนะครับเลือก ได้ไฟล์สตรีม ตอนนี้เราทำงานแบบออนไลน์อยู่นะครับ ก็ให้เราติ๊กเลือกนะครับเป็นออฟไลน์ตรงนี้ สังเกตที่โฟลเดอร์ของเรานะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์เปลี่ยนไปนะครับเป็น สีเขียวโผล่ขึ้นมาจะไม่เป็นลูกก้อนเมฆแล้วข้างในก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นมานะครับ จะไม่ใช่เป็นลูกก้อนเมฆซึ่งไฟล์ทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะทำงานแบบออฟไลน์ได้แล้วข้อดีของการทำงานแบบออฟไลน์นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาทำงานได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งหลังจากที่ เรานำเครื่องของเราไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำการซิงค์ข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัตินะครับทดลองแก้ไขแล้วก็ปิดไป ตัวโปรแกรมก็จะทำการซิงค์ข้อมูลนะครับ ครับเรียบร้อยแล้ว ทีนี้กลับไปดูในใดนะครับ ข้อมูลก็จะซิงค์เรียบร้อยนะครับ โดยสำหรับในการซิงค์ข้อมูลนะครับ ถ้าไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราทำการกำหนดค่าให้แบบ ออฟไลน์นะครับ ไฟล์ทั้งหมดนะครับก็จะมาจัดเก็บลงที่เครื่องของเรา ซึ่งจะกินเนื้อที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปด้วยนะครับ สังเกตดูนะครับ ขนาดตัว Google Drive นะครับ จะมีขนาดเดียวกับ Drive C นะครับ ซึ่งโปรแกรมก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัตินะครับ